เรียนนี้เป็นบทเรียนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Word 2013 การเริ่มต้นใช้งานใหม่ใน Microsoft Word 2013 ส่วนมากการทำงานอันดับแรกในโปรแกรม ก็คือการสร้างเอกสารใหม่ที่ตรงกับความต้องการ ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งการสร้างเอกสารใหม่สามารถทำได้ 2 วิธีค่ะ วิธีที่ 1 การสร้างเอกสารเปล่า หรือว่า blank document เป็นการสร้างเอกสารใหม่ที่มีหน้าต่างว่างเปล่า การจัดรูปแบบใดๆ คงใช้การตั้งค่าต่างๆ ตามเดิมของค่าเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Word 2013 เท่านั้น ซึ่งตามปกติการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานในครั้งแรก จะได้ไฟล์เอกสารใหม่ ชื่อว่า Document 1 เสมอค่ะ แต่ถ้ายังต้องการไฟล์เอกสารใหม่เพิ่มเติมอีก สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์ เลือกคำสั่ง new เลือก blank document หน้าเอกสารใหม่ที่พร้อมใช้งานก็ปรากฏขึ้นมา เราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ไปได้ หรือว่าแทรกวัตถุต่างๆ ลงไปในหน้าเอกสาร และจัดตกแต่งได้ตามความต้องการเลยค่ะ วิธีที่ 2 เป็นการสร้างเอกสารโดยใช้แม่แบบ และแม่แบบออนไลน์ แม่แบบหรือเทมเพลตเป็นต้นแบบของเอกสารที่โปรแกรม Microsoft Word จัดเตรียมไว้ให้ มีทั้งรูปแบบที่โปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่อง และรูปแบบออนไลน์ที่ต้องดาวน์โหลดมาก่อนใช้งาน โดยที่แม่แบบจะเป็นเอกสารที่มีการจัดวางรูปแบบของข้อความ เป็นหน้าเอกสารในเบื้องต้นไว้ให้แล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้าง เอกสารที่มีรูปแบบเฉพาะอย่างที่หลากหลาย เช่นแบบเชิงธุรกิจ แบบส่วนบุคคล แบบเชิงอุตสาหกรรม แบบงานพิมพ์เป็นต้นค่ะ ซึ่งการสร้างเอกสารจากแม่แบบสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์เรียกคำสั่ง new ป้อนข้อความที่ช่องสื่อเพื่อค้นหาแม่แบบ อย่างเช่น แม่แบบ b ิว i ิน s s มื่อทำการค้นหาแม่แบบ ก็จะได้แม่แบบขึ้นมาเยอะแยะมากมาย หรือว่าเราจะค้นหาจากแคตตา o r y ของแม่แบบต่างๆ อย่างเช่น แม่แบบแบบก๊าซคลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการ คลิก create เพื่อเพื่อทำการดาวน์โหลดแม่แบบ เมื่อ ดาวน์โหลดแม่แบบมาแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูล มื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะคะจะได้ รูปแบบตามที่เราต้องการนะคะ ผลลัพธ์เมื่อแก้ไขข้อมูลในแม่แบบ Business Card เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวน ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ